So um, next presenter is come from with the team actually, and uh, they are actually from Chulalongkorn University. Um, since few of the our audience come from, um, I mean, Thai, maybe we have a bilingual present presentation, right? Okay. Uh, so let me intro introduce the team from the Thai Innovations for Education. Uh, the first one, uh, let, uh, let me introduce all the three. Yeah. Uh, the uh, Associate Professor Prakop Garanikit, Associate Professor uh, Nawanit Somkram, she's now uh, a bit busy, right? And next one, and as Associate Professor Jintawi Kaisak. Yeah, they are from uh, Faculty of Education, and they are all my colleagues, very active. So please, uh, maybe on stage first. Um, they are uh, they are Thai. Uh, I mean, they developed high innovations for education to applications. You will see uh, the first one, uh, Rimar, Banknote Eye Magnifier mobile application. The second one is CUSL, July Smart Location. Even though I'm, you know, I'm their colleague, I didn't know in detail much. So very, very exciting. Yeah, to be your audience today. Yeah, okay. Then uh, maybe you take time a bit to Okay. Yeah. Yeah. Good afternoon, everyone, and uh, like uh, and thank you very much for um, the chairperson, Dr. Parinda, for the introduction. Um, so for for this session, since this this is the last session, we prepare something special for you all like what she mentioned that we will uh, do the bilingual um, session for this um, because um, there are some details that we think that if we can you know like speak in Thai uh, for Thai participants can can understand in depth about you know this innovation because this is what we would like to um, inspire you all to do the innovation like us. So and uh, for some of the um, the keynote speaker and very distinguished participant. We are so honored to have <laughs> you here and we're so excited. <laughs> I'm so surprised you that you're here. <laughs> so yeah, so yeah, bear with me. okay. Um, ค่ะก็มีท่านใดที่เมื่อวานได้เข้าร่วมเซสชันแล้วไหมคะของโอเคค่ะ uh, yeah we have some of the participants that um, can I call like you are Apple fan club, that you <laughs> they, they uh, you know like uh, join yesterday's session and also continue on today's session. So basically, um, what we going to talk about uh, for um, our project is that um, this is going to be based on our experience that we went to uh, one of the innovation expo in Geneva and we got some of the um, prize like uh, the gold gold medal, silver, and also bronze. So yesterday's session, we present the project that we got bronze and silver, and we told them that today uh, is special, so we save the best for last. So today <laughs> we show the gold medal <laughs> project one. So <laughs> we have someone, you know, come and, um, you know, like continue, uh, I mean, you know, follow us uh, on this one. So uh, ค่ะก็จะเล่าประสบการณ์นะคะที่ที่ที่ได้ไปนำเสนอนะ ที่เจนีวานนะคะ เป็นงานเอ็กซ์โปนะคะ แล้วก็เน้นในเรื่องของการทำอินโนเวชันนะคะ วันนี้ก็อย่างที่สัญญาไว้ เดี๋ยวเราจะพาท่านดูอันโปรเจกต์ที่เราได้เหรียญจะมี2โปรเจกต์นะคะ วันนี้ก็คืออันนึงได้เป็นเหรียญทองแดง แล้วก็อย่างเป็นเหรียญทองนะคะ ก็เดี๋ยวจะได้คิดว่าน่าจะช่วยในการให้อินสปิเรชันหลายๆท่านจะได้แบบไปลองประสบการณ์ลองสน้ let me let's just briefly introduce ourselves นะคะ so um, too easy to remember นะคะอาจารย์ต่างนะคะและันเมื่อวานเราแนะนำกันแล้วกระต่างนะคะ แล้วก็อันนี้อาจารย์ติเล็กนะคะ เราจะได้เป็นเครือข่ายกันไว้อย่างนี้จะได้จำ Okay, so referring to the project that uh, we presented yesterday, uh, so this is um, uh, this one is the innovation uh, focusing on um, the smart U learning system. And um, like what I mentioned yesterday, like um, actually our team, there are three of us, so um, the, the lady in the middle, Dr. Nawanit actually she's like our big sister. So, you know, she, you know, like um, inspire us and also push us hard, you know, to do this innovation. But um, so sorry that she cannot make it today. So we choose uh, a representative on this project. Uh, so this one, uh, this innovation got the bronze medal from the um, the international exhibition of invention of Geneva นะคะ just last March นะคะ we went there and um, oh, uh, this project นะคะ uh, we grounded from the research projects um, actually it's grounded from um, from the four research projects นะคะ granted by the um, National um, Council not uh, into research fund uh, what the National Council Research Fund นะคะ NTRC นะวัชนะคะนะคะแล้วก็ um, the uh, granted from the Office of Higher Education Commission นะคะ so uh, these are the innovation based on the four research projects นะคะ so uh, and uh, we uh, combine and then um, redesign and it become the application and also the the project from yesterday นะคะ another project from yesterday um, the multicultural virtual uh, this project นะคะ the one that we present yesterday if you missed yesterday you can uh, look again later on the video archive that TCU provide this project is also granted um, from the Thai government นะคะ and this one focusing in the learning culture through the virtual world. So this one also granted from the research project and got the civil medal. So uh, the point here is that uh, what I try to say is um, yesterday the innovation came from research study. We have done a lot of research projects, but we really want to um, make it uh, practical and benefit to others. So we combine those or uh, the output from the research project and make the innovation. So all um, all can use it and increase the uh, the, the benefit uh, that uh, from the project. However, like today, on the other hand, uh, how we will present the two innovations that uh, these two innovations are not research-grounded project. We um, we decided innovation first and we have a plan that in the future we will do research project using this innovation. So it's just um, the another way round of thinking and uh So uh, these two will not have the research based um, uh, uh, concept, but uh, we, we kind of have some idea about uh, the trends, uh, uh, the future trend, and then we do the innovation and like what the keynote speaker this morning mentioned, the innovation that need to be uh, not only um, new, but need to be benefit to others. So that the broader concept that you know we, we take it and we decide these two application. And now we already got the grant, so we will later on we use these two application and use as an instrument to further develop and you know uh, do the research. ก็ประมาณนี้ค่ะ อันนี้วันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่เราทำขึ้นมา แล้วก็สองตัวนี้ยังไม่ได้ทุนวิจัยนั้นเราก็ควักกระเป๋าเงินที่เรามีกันอยู่นะคะทำไปล่วงหน้าก่อนนะคะ แล้วก็พัฒนาออกมาเป็นแอปพลิเคชันที่เราก็เลยเอาไปทดลองประกวดดูด้วยนะคะ ว่าเป็นเหมือนเป็นโปรโตไทป์นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะว่า พอคนอื่นเห็นเนี่ยเห็นประโยชน์ยังไงบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะสำหรับที่ท่านอาจารย์จะลองพิจารณาดูได้นะคะ ถ้าท่านไม่มีรีเสิร์ชโปรเจกต์อยู่ในมือนะคะนี่เดี๋ยวอาจารย์ขอขอบเสริมนิดนึงเนาะว่าทำไมเราถึงทำเพิ่มเติมนะคะก็คือเนื่องจากว่าเราเราไปกัน 3 คนแล้วเราก็มี2โปรเจกต์ที่ที่อาจารย์จินตวีเกิดไปก่อนหน้าแล้ว เราก็รู้สึกว่าจะไม่คุ้มในนั้นก็จะเดินทาง เราก็เลยคิดว่าเราพอทำอะไรได้อีกนะครับ ในนั้นก็เลย นำเสนอเป็นตัวบิมมาตัวนี้กับอีกอีกตัวหนึ่งก็คือ CUSL นะครับครับพื้นพื้นฐานแนวคิดอันนี้เนี่ยก็คือว่า เราต้องการให้ผู้เรียนของเราเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือประเทศไทยอยู่ในประชาคมอาเซียนนะ ดังนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่า เอ๊ะมันมีสิ่งของอะไรที่ผู้คนเนี่ยใช้กันอยู่ แล้วก็มันสื่อถึงวัฒนธรรมได้ครับเราก็พบว่าธนบัตรเนี่ยพูดง่ายๆก็คือทุกประเทศนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของประเทศตัวเอง บุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญ หรือวัฒนธรรมสำคัญครับอย่างแบงค์ทางซ้ายมือนี้เป็นแบงค์เป็นเวียดเวียดนาม แบงก์โนนะครับหนึ่งแสนดอลก็จะพบว่ามีโฮจิมินมีอันนี้เป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมนะครับชื่อ Temple of Literature บางทีผมก็เผลอเคือต้องระวังตัวเองแบบชอบเป็น literature review ไม่ใช่เยอะไม่ใช่เยอะเวลาพูดพูดไปแล้วเผลอติดปากเป็น ต้องคอยดนะอันนี้คือ temple literature ก็คือเป็น ง่ายก็คือเหมือนเป็นหอวรรณกรรมของเขาอย่างเงี้ยนะครับ หรืออย่างแบงค์ไทยก็จะมีในหลวงรัชกาลที่ 9 นะครับ อีกด้านหนึ่งจะมีปรัชญาของเศรษฐิพอเพียง แล้วก็มีเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์อย่างเงี้ครับครับ เราก็เลยมาเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านธนบัตรโดยใช้แอปพลิเคชันของเราเป็นเครื่องมือ be talking about the, our first um, innovation is the application called BIMA. So uh, shortened for banknote, eye magnifier, mobile. mobile application. So the concept that uh, the starting concept is that uh, we try to find something in common among you know like uh, countries. Uh, for example, in ASEAN countries, so we keep thinking and thinking like what would be, you know, like something that people have it with them all the time and something that represent their country. So we uh, came up with, you know, the banknote. So, and uh, this is, uh, and we, we, and then after we got something in common and we uh, look in for detail and, you know, on the banknote, usually we, uh, each country will put, you know, like important, the photo of important person all important places on the memo so that the starting point of this project or the, the starting of the idea. So um, you will see that uh, for our application, uh, since we are from uh, you know the educational field, so we uh, not only focus on the innovation, but uh, the product of the innovation, but we also give importance on the process of innovation. So the, uh, here uh, in this application, we look into per, uh, two dimension or two perspective. Uh, one is learners can learn art and cultures uh, printed on the banknote uh, using the image recognition technology. And the second one, uh, uh, for the global trend, uh, we feel that here you can also learn about the, um, the currency uh, exchange rate and you know about the world economics that you know represent. Uh, we put some um, some gimmick on the back uh, that we uh, can show those information. Uh, in addition to you know just for the uh, learners, uh, tourists also benefit uh, in terms of uh, when they go and they can check you know about you know the information on the banknote and also the uh, currency uh, rates uh-huh. uh, the uh, the result present in the AR นะคะ augmented reality นะคะ that use um, uh, uh, in terms of the information นะคะ so the two technology have been integrated in this uh, application นะคะ one is the image recognition and the second one is the um, AR นะคะ and we uh, propose the four steps นะคะ when we learning with this um, application include see study spread out and showcase the simple four steps ครับก็นอกจากเรามีเครื่องมือเนี่ยนะครับเครื่องมือที่ถ้าจะใช้ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับเราก็ปกติในการเรียนเนี่ยเครื่องมืออย่างเดียวมันจะทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับถ้าขาดกลยุทธ์ที่ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนวคิดของเราคือเป็นเครื่องมือบวกด้วยเพดานโลจิหรือหรือศาสตร์การสอนหรือกลยุทธ์ในการสอน ซึ่งในกรณีเนี่ยเรานำเสนอเป็น 4 ขั้นตอนนะครับก็คือ s e e study s r e p out แล้วก็ showcase นะครับ c s Um, so this is the steps, not how the detail, like see, uh, basically, so uh, learners will, um, you know, point the smartphone camera and then uh, scan on the back note, uh-huh, uh, with the image recognition, so they will show the AR, uh, the, the information in the AR uh, type. Uh-huh. Uh, the AR, uh, the image recognition system uh, will recognize the spot that we hide นะคะ including it can be like video uh, ebook animation นะคะ that will appear on that uh, on device on smartphone ครับภาพนี้จะขยายความจากที่อาจารย์จินตวีแนะนำไว้เป็นสาาอังกฤษเมื่อสักครู่นะครับ ก็คืออพอเราส่องสมาร์ทโฟนของเราไปที่ธนบัตรเนี่ย มันก็จะดีเทคนะครับ จากฐานข้อมูลว่ามีการเปรียบเทียบนะที่ใช้ image recognition technology เนี่ยนะครับว่า มันมีภาพเหมือนกับในฐานข้อมูลไหม ซึ่งจะทำให้รู้ว่าเป็นแบงค์อะไรนะครับดังนั้น มันก็จะนำเสนอภาพ AR นะครับ เป็นภาพเสมือนนะครับบนธนบัตรนะครับเพื่อกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจนะครับเรานำเสนออยู่2อย่างก็คือ ภาพบุคคลสำคัญหรือสถานที่สำคัญ หรือวัฒนธรรมที่สำคัญที่อยู่บนธนบัตรกับอีกอันหนึ่งก็คือทุกๆ ทุก ๆตำแหน่งที่เป็น ตัวเลขของเงินเนี่ยมันจะแสดงภาพเป็นเหรียญเป็นเป็นสัญลักษณ์ของเงิน เพื่อเพื่อจะสามารถทำให้เช็คอัตราแลกเปลี่ยนเรียลไทม์ได้ เพราะว่ามันจะรู้ว่าเป็นแบงค์อะไรอยู่แล้วจากการดีเทคภาพบนธน นอกเรื่องนอกจากสเต็ปนิดนึงนะคะ อาจารย์จะเห็นว่าจริงๆแล้วแอปตัวนี้อาจจะไม่ได้ใหม่ในเชิงเทคโนโลยี เพราะอาจารย์จะบอกว่าบางทีอาจารย์ดูแบบอย่างแอปบางตัวหรือว่าโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันบางตัวอย่างออรัสมาหรือตัวอะไรก็สามารถที่จะ point spot แล้วก็มาร์กใส่มาร์เกอร์ตำแหน่งไว้ได้ใช่ไหมคะ แต่อาจารย์จะเริ่มเห็นว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยเราเพิ่มนะคะว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้นะคะข้อมูล นะคะซึ่งเราเนี่ยจะ input ใส่ไว้ให้ก่อนเบื้องต้นนะคะตัวอย่างเช่น อันนี้ก็จะเป็นขั้นของ study นะคะก็จะ explore cultural information นะคะที่ available on eSpot นะคะ normally when you uh, uh, play with AI application normally for example like Orasma they will show only um, okay this is the marker and then uh, maybe video or uh, the 3D animation appear right But this one you can also not only those kind of fancy object, but we can add the, um, the, the data and the information. นะคะ Not only us on the back end นะคะ but later on in this project we will um, the next step we will let student be the one who create the content นะคะ but for the first step we create for them นอกนอกเรื่องอีกนิดนึงก็คือมันมีแท็กติกอย่างหนึ่งถ้าไปประกวดที่เจนีวาก็คืออย่างที่ ถ้าถ้าท่านมาเมื่อวานก็จะจะทราบว่ากรรมการที่มาเนี่ยบางคนพูดอังกฤษไม่ได้ คือมาพูดภาษาฝรั่งเศสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจริงๆใน presentation ของเราหรือในคลิปวิดีโอของเราที่นำเสนอเนี่ยก็จะมีภาษาฝรั่งเศสด้วย อย่างอันนี้เนี่ยเราตัดมาบางส่วน เพราะฉะนั้นก็จะมีฝรั่งเศสติดไว้จากจากภาพ AR เนี่ยเราเราเราเราสามารถที่จะเชื่อมโยงไปสู่สู่สื่อที่ ที่เราให้ผู้เรียนเรียนรู้นะครับ อาจจะเป็นวิดีโอเป็นอีบุ๊กครับหรือเป็นแม้หรือแม้แต่เป็นสารสนเทศบนเว็บไซต์ก็ได้ที่เราคัดเลือกแล้วว่ามีความน่าสนใจแล้วก็ถูกต้องนะครับภาพทางขวานี่ก็คือเราลิงก์ไปที่ส่วนส่วนใหญ่เราจะลิงก์ไปที่ธนาคารชาติของประเทศนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง ภาพเป็นคลิปวิดีโอที่เราใส่ใน YouTube แล้วก็ลิงก์ออกมาจากภาพ AR นะครับ ก็สเต็ปต่อไปจะเป็นเรื่องของการ spread out นะคะเราจะเห็นว่า so the application นะคะ can Uh, not only the information that we prepare for the learners, but they can further explore uh, to the OER content. Uh, if you remember, like yesterday, Jerry talked about, you know, um, we um, uh, start to use not our own content, but there are also a lot of OER content available นะคะ so we also integrate those นะ into this application too คครับก็เรามีการเตรียมฐานข้อมูลที่เป็น OER นะครับเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยขยายองค์ความรู้สืบค้นความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนั้น And the last step นะคะ will be showcase นะคะ so uh, the idea of this step is uh, we try uh, that uh, the last step um, when students learn the content or build the new content นะคะ and then they can later share to the social networks นะคะ uh, uh, we start with Facebook นะคะ and later on we may add more other social network นะคะ but now for now it's like uh, we share through the Facebook So students learn uh, information on the back note and then they can show what they learn นะคะ with others through the, the, the social media หลักสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาแอปของเราก็คือว่าถ้ามันมีแอปไหนที่คนอื่นทำดีแล้วเรเราจะไม่ทำนะครับแต่เราจะเรียกมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นสื่อสื่อสังคม ที่นิยมในการในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันของเราเนี่ยในขั้นตอนของการพรีเซนต์หรือว่าโชว์โชว์เคสนะครับที่จะนำเสนอ องค์ความรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนแล้วก็ต้องการที่จะให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยก็จะไปนำเสนอผ่าน Facebook กลุ่มนะครับซึ่งแอปพลิเคชันของเราก็จะไปคอนเนคแล้วก็เรียกใช้แอปพลิเคชันกลุ่มนะครับของของ Facebook นะครับที่จะทำให้ ผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนได้เข้าถึงพวกที่ที่ผู้สอนได้สร้างไว้ได้อันนี้ก็จะเป็น the the the uh, the uh, big picture of this project นะคะ and like what I mentioned earlier this is just the prototype นะคะ and uh, now we already Uh, in, in the process of submitting for grant and later on when we get the grant we should have more for example like uh, data demographic data from the user uh, we can use more um, complicated uh, statistics in terms of the research and then with the research grounded we can further develop you know this application นะคะก็อันนี้เป็นโปรโตไทป์เบื้องต้นนะคะอันนี้เนี่ยได้เหรียญทองแดงมานะคะ ก็จริงๆแล้วแอบบอกความลับไม่รู้อาจารย์ประกอบจะโกรธหรือเปล่า ที่ได้เหรียญทองแดงเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่อาจารย์ประกอบโชว์แอปพลิเคชันด้วยค่ะ ครับแล้วมือมือสั่นนะ เออไม่โชว์วกเอโชว์มืกรรมการคือมันเทคโนโลยีมันเป็น image นคอมมิชชั่นอะแบบมือเราไม่นิ่งไงกลับมามาจัดมานะคะ มาที่บูธ เฮียแกก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคะมาแบบอุ้ยไม่ได้ตั้งตัวนะคะสั่นสั่นใหญ่เลยนะ ก็เลยยังไม่ recognize นะคะ ก็เลยถ้าสองเราเห็นเลยเนี่ยน่าจะนะคะก็ประมาณนี้ค่ะจาะค่ะก็เล่าเป็นไอเดียอยากให้จาเห็นภาพว่าจริงๆแล้ว innovation ไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ซับซ้อนหรือแปลกใหม่มากนะคะแต่ว่าถ้าอาจารย์มีพอยต์ในการนำเสนอนะคะอย่างอันนี้เราเราเราเล่นในเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมนะคะ ซึ่งเราก็อย่างเราไปเจนีวาเนี่ยเราก็บอกได้เลยว่าอย่างที่เจนีวาเนี่ยมี EU นะคะ EU มีปัญหาไหมในเรื่องการเรียนรู้วัฒนธรรมนะคะของเราเนี่ยเราตอนนี้เรามีปัญหาอยู่นะ เราก็เลยโปรโพสเรื่องนี้ขึ้นมานะคะนี่เดี๋ยวอาจารย์ประกอบจะเชิญ โชว์แอปนี้นะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าวันนี้มือจะสั่นไหมครับ น่าจะสั่นอยู่เพราะด้วยคีย์โน้ตกับวิดิสติฟิสตาดิสติแฟนด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถที่จะทำ Royal Screen จาก ทำ Model Scheme จาก Android ขึ้นมาบนจอได้ครับก็จะเอาไว้พรีเซนต์นำเสนอได้อันนี้หนึ่งแสนดองของเวียดนามนะครับ ตอนที่เราทำโปรเจกต์นี้เราก็ไปตามล่าหาแบงค์มา ได้ของทุกประเทศในอาเซียนนะคะ แล้วก็ทำหามาได้เสร็จก็ต้องเก็บไว้อย่างดีเพราะว่าบางทีแบงค์เล็กไม่มีค่ะก็เป็นแบงค์ใหญ่มูลค่าเยอะนะคะเก็บไว้อย่างดีอันนี้อาจารย์มาของไปเบิกมานะคะจากหัวหน้าโครงการ He gets excited shaking, so he's shaky. <laughs> so the, he never conditioned one word. <laughs> ก็ก็จะเป็นตัวอย่างที่เชื่อมเชื่อมโยงไปสู่สื่อที่เราเตรียมไว้นะครับ connect to media So, uh, Professor Ramli, s i n c you know you're the keynote and it's such an honor, do you have any suggestion in terms of this innovation to further develop? but least we Do we want to go? <laughs> แล้วก็คอนเนคไปที่เฟซเฟซบุ๊กกลุ่มได้นะครับ So the idea is that the user can be the content creator. Not only you know we provide content for them. Like if you use Google or other thing, it's like we are still passive as a learner, still passive. But this one, learner become active and can be the one who in the American form. And we also try so hard to think about, uh, because since we already got this technology, the image recognition technology, so we try so hard to think about what else can we use it to scan beside the banknote. Uh, so if anyone <laughs> have an idea, <laughs> can <laughs> suggest us. Uh, we try to thinking about, you know, the other printing technology. Logo. Logo. Mm -hmm. the the the, the, the, mm-hmm. the mm-hmm. remarkable <laughs> logo. <laughs> yeah, it's application. yeah, it's the mobile application and now, you know, seeing like what I mentioned earlier, this is we used the budget not came out yet from the research grant, so we used out of our pocket. So we did the first phase with the Android only. <laughs> but yeah. Monitor, right? Mm, actually, we plan that um, um, now uh, we have it in Android uh, uh, only. So for if, when we get a grant, we will do the, um, the, the, the iOS and also the web application version one. And yeah, or maybe start with the patent or something. Yeah, but in our field, it's quite hard. <laughs> <laughs> For Like, So um, the output from the, the research uh, in, in our field of education, we not only focus on the, this innovation, but the process of learning. So maybe later on when we propose, you know, like the model of this project, uh, we can maybe also propose the, the one that can use substitute, like, you know, the, with a free uh, mobile application that, I mean, so yeah, still thinking about that because this is the prototype, yeah, but, but, but yeah, agree with you that it costs a lot. Just only this image recognition I mean, yeah, to, to maintain it. give us a bronze medal. if h e a not checking, we w i l l get a gold or silver. ค่ะนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาขาตั้งไปนะคะจ๊ะค่ะก็เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ได้เหรียญทองนะคะ จะลองดูว่าทไมตัวนี้ถึงเป็นเหรียญทองนะคะ ค่ะก็ตัวนี้นะคะจะชื่อ Smart Location Based Mobile Application นะคะ CUSL นะคะคือเป็น CU ก็จุฬาลงกรณ์ University นะคะแล้วก็ SL ก็ Smart Location นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นในเรื่องของตัว location ตัว GPS เนาะนะคะตรงนี้นะคะ แล้วก็เอมที่เราจะใช้ก็คือใช้ในเรื่องของ field trip นะคะแล้วก็ virtual field trip นะคะเป็นตัวเชื่อมนะคะ แล้วก็นอกจากทางการศึกษาแล้วเนี่ยพอยหนึ่งที่ที่ทำให้เราได้เหรียญทองเนี่ย เพราะว่าคือเราก็มีไปปรึกษาาหลายท่านนะคะ เวลาไปส่งเนี่ยจริงๆว่าเวลาเราไปประกวดอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าคลาสนะคะ ปกตินวัตกรรมทางการศึกษาเราจะส่งคลาส education นะคะ ตัวเนี้ยเราก็มองว่าถ้าเราส่ง education เยอะๆเนี่ย ก็จะไปแข่งกันเองนะคะ เพราะมีหลายโปรเจกต์มากเลยที่ส่งในทาง education ตัวเนี้ยเราก็เลยฉีกออกไปส่งในเรื่องของ Travel ด้วยนะคะการท่องเที่ยวนะคะ ฉะนั้นแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะมี Impact ทั้งในทางการศึกษาแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะอันนี้นะคะ ก็จะเป็นภาพบรรยากาศอยงนี้นะคะ อันนี้จะให้เห็นแนวคิดของแอปพลิเคชันนี้สักนิดหนึ่งนะครับ ก็คือว่าสมมุติว่าผู้เรียนเนี่ย เข้าไปในวัดวัดหนึ่งในวิทยา โดยธรรมชาติถ้าเป็นการทัศนศึกษาแบบเดิมเนี่ยก็คือก็ต้องมีวิทยากรพาเดินครับบางทีก็ไม่ได้ยินเสียงบางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนครับอย่างวัดวัดนี้ก็มีจุดสำคัญที่ควรจะไปอยู่ประมาณ8 7 8แห่ง8 9แห่งเนี่ย So uh, this is the project, the one that uh, we mentioned earlier. We got the g o l d m e d a l from um, Geneva, um, the, the expo. And uh, the reason is that this one we submitted, even though it's the educational innovation, but we um, we uh, broaden up into and we submitted under the uh, category of the travel because you know so many innovation already submitted under the education. So this one we uh, we submitted like we said that this is extended not only the educational uh, field can use, but the travel can also use it. So this is uh, based on the GP, uh, GPS technology uh, and the location-based technology. Uh, this is the example of um, we use this application to instead of uh, for the field trip. So instead of all the students rely on one tour leader or the teacher this one can act as you know like they have a teacher along with them by using this application นะครับพอพอใช้แอปพลิเคชันนี้เนี่ยสอบไปนะครับ มันก็จะบอกเลยว่าวิหารจุดที่สำคัญอยู่ตรงทิศไหนบ้างนะครับ แล้วก็จะบอกเป็นระยะว่ามากน้อยเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยผู้เรียนก็จะสามารถที่จะเดินเดินไปดูนะครับ ได้ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็แผนแผนของเราเนี่ยก็คือนอกจากจะมี information แล้วก็อยากให้เสียงด้วยครับ So the idea is that uh, student when enter you know the particular place or location uh, it uh, he or she will download this application and he or she will have personal teacher with them. So, uh, so by downloading this one, they will show like the important spots and along with the direction and also the information. And the step, nah, the step of learning, nah, very important in our field. nah. If, uh, every time we do the innovation, not only the product, but we also need the, the process. nah. So this one, we, uh, we came up with CUSL with Lala I remember that time when we decided this name yeah, there is a movie called Lala Land or something we could not think of anything it's almost a midnight <laughs> so we like okay just go with Lala and you know it's I mean <laughs> it's four step is the best you know so the first L location searching นะคะก็คือ student in the mobile application search for the place and then นะคะก็เอ่อ uh, can enter the place name instead of use uh, search นะคะ using search tool can also enter the name นะคะ and then uh, the icon นะคะ of places will appear along with the information and also the uh, the direction นะคะ the distance นะคะ that's the first L นะคะ and then นะคะครับก็เอ่อพอเปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เนี่ยจะมี uh, มีกรอบ search นะครับ กรอบสถานที่ ที่ที่เราจะ จะไปคือคือ มันจะไม่ต้องเซิร์ชก็ได้จริงๆเนี่ย มันก็จะจับพิกัดของเราก็จะขึ้นรายการของสถานที่แถวนั้นนะครับ หรือถ้าเราอยากจะโฟกัสเลยว่าสถานที่ชื่ออะไรก็ระบุไปได้นะครับ แล้วก็มันก็จะแสดง information นะครับของสถานที่นะครับที่เราแท็กมานะครับ so the second step นะคะ A นะคะ uh, shorten form AR viewing นะคะ uh, so the AR viewing is that um, when you pan the smartphone around นะคะ the icon image will appear actually this technology will be quite similar to Google Street View นะคะ so like what I mentioned the innovation doesn't have to be new new but new in somehow นะคะ so in this case we uh, we use it for the field trip so uh, it different from the uh, Google Street View in the sense that uh, we have add the information นะคะ uh, academic information นะคะ and later on the next phase student can add the information on their own too ครับอันนี้เป็นเป็นภาพจริง ที่เราไปลองสอบที่ถนนลาดดำเนินนะฮะแล้วสอบไปก็จะเจอในทิศนี้ก็คือเจอวัดพระแก้วนะแล้วส่งลูกศิษย์นั่งตุกๆไปนะอาจารย์เราไปเก็บภาพ we send our you know research u h assistant to to to you know to those area and then take a f o u r t try you know about application นะครับพอแท็บแท็บจากภาพ AR เนี่ย มาก็จะขึ้นเป็นปุ่มให้เลือก ระหว่าง Direction กับ Info ก็คือเลือกได้ว่าจะ จะดูเส้นทางที่จะไปถึง and then the next step, uh, the second step still นะคะก็ in addition to the information they have นะคะ as a teacher will have the guided question นะคะ so when they reach uh, that location or that spot นะคะ uh, in addition to just only the information we will have the guided question and then they can join นะคะ collaborate นะคะ so the learning uh, start from there นะคะแน่นอนว่าในกระบวนการเรียนเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องมีการตอบคำถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจะแสดงถึงองค์ความรู้ที่ได้รับนะครับ ซึ่งในแอปของเราเลือกใช้ Facebook นะครับ เพราะฉะนั้นก็จะเชื่อมโยงไปสู่ Facebook Group เช่นเดียวกัน เพื่อที่จะเข้าไปตอบคำถามหรือว่าแชร์นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ um, and also นะคะก็คือ uh, in uh, in this application นะคะ will also have special feature นะคะ uh, you will see that student uh, will enjoy นะคะ learning with attractive location through hunting นะคะ they will hunting for the spot นะคะ and then seeking นะคะ they can also adding information นะคะ uh, of the visiting place and then they become the ก็คือเดี๋ยวอาจารย์ประกอบท่านจะโชว์ให้ดูนะคะอาจารย์จะเห็นว่าจริงเนี่ยคือสมมติบางทีอาจารย์อาจจะเริ่มคิดแบบมีไอเดียแบบไม่ชอบเรื่อง Google Street View นะคะอันนั้นจริงไอเดียเราก็คือเริ่มมาจากเรื่องของ Google Street View เรื่องของการไปฟิลทริปนะคะไปทัศนศึกษานะคะเราก็มองว่าเออเราจะแบบดึงพอยต์ตรงไหนมาเป็นจุดร่วมได้นะคะ Google Street View เนี่ยเราแบบเข้าไปเรียนรู้ข้อมูลนะคะ Google Provide นะคะ ข้อมูลตรงนั้นแต่ว่าอันนี้เราก็มองว่ากระบวนการเรียนรู้สำคัญนะคะแล้วก็การที่ผู้เรียนเป็นแอคทีฟคือสามารถที่จะอินพุตข้อมูลเข้ามาเองได้นะคะนึกถึงเราลองเรานึกถึงกันว่าอย่างสมมติสถานที่ที่หนึ่งเนี่ยปีนี้นักเรียนไปแล้วก็มาร์กตำแหน่งไว้ ปีหน้าก็จะมีนักเรียนรุ่นใหม่เข้ามา แล้วก็มาแอดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้น่าเชื่อถือขึ้นการรีเช็คข้อมูลว่าถูกไหมนะคะหรือว่าเพิ่มแหล่งข้อมูล เพื่อ คือเนื่องจากว่าเราอยู่ที่นี่รอบๆที่นี่ก็ไม่ค่อยมีสถานที่น่าสนใจมากบวกบวกกับข้อจำกัดอย่างที่บอกว่านี่คือโปรโตไทป์นะครับก็มีข้อจำกัดในเรื่องของฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะลองจำลองนะครับว่าเราเนี่ยไปอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแอปแต่อันนี้ไม่ใช่แอปที่เราทำนะ แต่ว่าเราสามารถมันมีแอปที่จำลอง ให้โทรศัพท์เครื่องนี้ไปอยู่ที่ท้องสนามหลวงได้นะครับก็ชื่อ Fake GPS นะครับ so since, since this is the prototype and uh, so we use the program called Fake GPS to fake this fake that uh, this mobile now at the uh, the สนามหลวง the big field close to the Grand Palace นะค so we we uh, we suppose that this mobile phone is there. Uh, because we, uh, in, for this uh, application, we develop our own database. So now it's still limited uh, due to the <laughs> budget. So, <laughs> so he will show now. So suppose that you are at Sanam uh, ตอนนี้นะคะเรา offer uh, in two language นะคะ English นะคะ and later on we looking for uh, adding more uh, function like the translator tools นะคะ so later on can translate into different language we will start with the ASEAN language นะคะ the language from the country in the uh, ด้วยว่าเมืองไทยนะคะเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่สำคัญของเมืองไทยคือการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเราก็ใช้เป็นไฮไลท์ว่าธุรกิจอย่างหนึ่งของไทยก็คือในเรื่องนี้นะก็ช่วยส่งเสริมนะคะฉันก็เลยอันนี้ส่งในคลาสของเรื่องของทราเวลค่ะส่งค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัว back end นะคะเรื่องของหลังบ้านที่เป็นเรื่องของ tuition management นะคะ so later on student can add more and bring uh, more data into our database through the learning process นะคะ uh, which later on we will design นะคะ uh, what kind of teaching method or teaching strategy that we will use นะคะ uh, along with this application like what I mentioned earlier this is just the prototype ค่ะ the two project uh, นอกจากนั้นเนี่ยเราเรายังออกแบบ จุดหนึ่งก็คือสำหรับการเหมือนกับ hunting คือล่าสถานที่ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถที่จะพกโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปเจอสถานที่สำ ่วมนะคะตัวสองตัวนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเห็นว่าเราอ่ะมีทั้งหมดอยู่4โปรเจกต์ด้วยกันนะคะไปงานเดียวเราก็นำไป 4 โปรเจกต์เลยนะคะแล้วก็คือ ให้อาจารย์เห็นภาพว่าคือเวลาเราทำงานวิจัยงานนวัตกรรมแล้วก็ตามเนี่ยคงไม่มีทางที่แบบจะสมบูรณ์ทั้ง 4 ตัวนะคะนั้นเราก็จะมีทั้งเป็นโปรเจกต์ที่ทำเสร็จแล้วเป็นโปรเจกต์ที่เป็นโปรโตไทป์นะคะเพื่อที่จะเอาไปแชร์กับที่นู่นบางทีการที่เราทำโปรโตไทป์เนี่ยเพื่อไปเก็ตไอเดียว่าได้มุมมองแนวคิดของคนอื่นๆด้วยนะคะที่มาในงานเนี่ยค่ะเราก็จะได้กลับมาพัฒนาต่อไปค่ะ We talk about u h uh, when we went to this uh, invention uh, expo, uh, we, we, we together, like as a team, like three member, we, uh, we sent like four projects to, to be the showcase. So to the first two that we presented yesterday is the already uh, finished, complete the research, and then have the innovation after the research. But for these two are the prototype that you know we uh, we submit it and uh, just to show the prototype and to get the idea from others at the international level. So get some idea to see how others think about this. And later on we will develop along with the research project to become the, the better innovation. Um, you know like propose to like we have um, อะไรนะที่เป็นรีวิววอล์กวงในอะไรนะ propose to you know like some of the yeah right right right right I'm enjoying your listening, I mean your presentation, and then, you know, I'm just, wow, this is my colleagues. So proud of them, you know. Yeah, thank you so much. So um, on behalf of the TCU, thank you for all of you to be here until, you know, now it's 4 p.m. <laughs> yeah, thank you so much. And then I think next next year we will uh, set, up, set up, you know, I mean, uh, the conference again. So please join us and follow the, um, I mean, the news feed from the our website, thaiservergo.go.ts. Thank you very much. Have a safe trip to be uh, going back home. Thank you very much.